ทเรียนที่ 11 โปรแกรมประมวลผลคำ Word Processing จุดประสงค์ของการเรียนรู้ของหน่วยนี้ เพื่อให้เข้าใจถึงคุณสมบัติพื้นฐานและการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ 2. เพื่อให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติตาม คำสั่งต่อไปนี้ ให้ดูภาพหน้าจอ ว่าคำของ Microsoft และแปลคุณลักษณะและฟังก์ชันที่มีป้ายกำกับเป็นภาษาของคุณเอง Title Bar แถบชื่อเรื่อง Standard Bar ท็บเครื่องมือมาตรฐาน ท้ายเฟส ตัวอักษร เมนูบาร์ แถบเมนู align left จัดชิดซ้าย ต่อมาเป็นเรื่องของการตัดและวาง the cut and paste Technique วิธีการย้ายข้อความในโปรแกรมประมวลผลคำหรือ Word มีขั้นตอนกี่ขั้นตอนในการทำงานด้วยการตัดและวาง การย้ายข้อความเป็นขั้นตอนของการตัดและวาง เช่น ถ้าคุณใช้กรรไกรและกาวด้วยการตัดและแปะเอกสาร เป็นต้น ทำตามคำแนะนำในการคัดลอก และวางใน Word ด้วยคำกริยาจากกล่องข้อความด้านล่างนี้ Complete this instruction for how to copy and paste in Word with verb from the box คำต่อไปนี้คลิกคลิก select เลือก position วางตำแหน่ง right click คลิกขวา drag ลาก ทำแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้ ข้อที่ 1 first the text you wish to copy to select text the mouse over the position of the text that you want to copy this part should be highlighted ขั้นตอนแรก ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการคัดลอก ในการเลือกข้อความให้วางเมาส์เหนือตำแหน่งของข้อความ ที่คุณต้องการคัดลอก ส่วนนี้ควรเน้น 2. second then on the copy icon on the standard toolbar this copies the selected text to an invisible clipboard จากนั้น คลิก บนไอคอน Copy บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คัดลอกข้อความที่เลือกไปยังคลิปบอร์ดที่เรามองไม่เห็น 3. Next the cursor where you want the text to appear ถัดไป ให้คลิก ตำแหน่ง position เคอร์เซอร์ที่คุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏ จากนั้น วางตำแหน่ง ของเคอร์เซอร์ที่คุณต้องการให้ข้อความปรากฏ For finally the page icon did insert the content of the clipboard at the insertion point, as well as the icon on the toolbar. You can use the key Ctrl C for copy and Ctrl V for paste. This option also come up if you the selected text. type คลิกไอคอน วางแทรกเนื้อหาของคิดบอร์ด ที่จุดแทรก เช่นเดียวกับไอคอนบนเครื่องมือของคุณ โดยสามารถใช้แป้น Ctrl ตามด้วยตัว C สำหรับ Copy และปุ่ม Ctrl ตามด้วยตัว V สำหรับวาง ตัวเลือกเหล่านี้ยังขึ้นอยู่กับว่า ถ้าคุณคลิกข้อความทางด้านขวาที่เลือก เป็นต้น งานด้านภาษาให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติตาม Look at the help box and then collect six mistakes in this dialogue ดูที่ช่อง help แล้วแก้ไขข้อความผิดพลาด 6 ข้อในบทสนทนานี้ โดยให้เวลาผู้เรียน 2 นาทีครับ คำตอบคือ ตัวอักษรสีเขียว มีใครตอบถูก3ข้อขึ้นไปบ้างครับ ถ้าถูก3ข้อขึ้นไปแสดงว่าผู้เรียนใช้ภาษาได้ดี แต่ถ้าถูกน้อยกว่า 3 ข้อ ผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปเรียนได้นะครับ งานด้านภาษา language work giving and following instructions ให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติตาม help box กล่องช่วยเหลือ giving instructions การให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติตาม to give instructions we use the imperative form of the verb and sequence words such as first next then after that finally เป็นต้น เพื่อให้คำแนะนำหรือแนวทางข้อเสนอแนะ หรือปฏิบัติตาม เราใช้รูปแบบที่จำเป็นของคำกริยา และเรียงลำดับคำเช่น ก่อน ต่อไป แล้วหลังจากนั้น ในที่สุดเป็นต้น ตัวอย่างเช่น first use the mouse to select the text ขั้นตอนแรก ให้ใช้เมาส์เพื่อเลือกข้อความ then choose the cut command from the edit menu จากนั้นเลือกคำสั่งคัดจากเมนูแก้ไข next choose paste from the edit menu จากนั้นเลือกคำสั่งวาง จากเมนูแก้ไข finally check that the text has appeared in the right place สุดท้ายตรวจสอบว่าข้อมูลปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ We can also use the present simple with you เราสามารถใช้ tense ปัจจุบันนาการกับคุณได้ Now you find where you want the text to appear and you click to position the insert point. Following instruction คำแนะนำที่ควรปฏิบัติตาม If you want to check that you have understood instruction you can use expressions like like this is that right ถ้าคุณต้องการตรวจสอบว่าคุณเข้าใจ แนวทางปฏิบัติตามคุณสามารถใช้นิพจน์ อาทิเช่น like this อย่างนี้ is that right นั่นถูกต้องใช่ไหม if you want to signal that you are ready to move on to the next step you can use expression like ถ้าคุณต้องการให้สัญญาณว่าคุณพร้อมที่จะก้าวต่อไป ยังขั้นตอนถัดไป คุณสามารถใช้นิพจน์ เช่น Okay I've done that now โอเคฉันเคยทำตอนนี้แล้ว What's next อะไรต่อไป You want to ask if the process is completed you can use expressions like ถ้าคุณต้องการถามว่ากระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์หรือไม่ คุณสามารถใช้นิพจน์เช่น is that everything คือทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหม anything else อะไรอื่น เป็นต้น ต่อมาอยากให้รู้เกี่ยวกับ Matching the words processing tool with the task จับคู่เครื่องมือประมวลผลคำกับงานที่ทำ word count auto format template file print preview A shows how the document will look in print B counts the number of words lines and paragraphs C, checks the text for spelling errors. D. Finds all instances of a word or phrases in a document. E. A P-format black document. Just type your text into the fields. คำตอบคือ 1. word count ตรงกับข้อ B count the number of words lines and paragraphs second order format ตรงกับข้อ C checks the text for spelling errors number 3 template ตรงกับ ข้อ E a pre-formatted black document just type your text into the fields 4 file find all instances of a word or phrases in a document 5 print preview A Choose how the document will look in print ไม่ทราบว่านิสิตทำถูกต้องทุกข้อไหมครับ ถ้าถูกต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับ บทสรุป conclusions can tell the basic features and applications of word processing สามารถบอกคุณสมบัติพื้นฐานและการประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลคำได้ can be guided and guided to follow สามารถแนะนำและแนะนำให้ทำตามได้ หวังว่าผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประมวลผลคำได้เป็นอย่างดี